บอกรักที่เคยให้กัน อยู่ในใจอ้ายนั้นบอกเคยลืมยังจำทุกอย่างภาพวันและคืน ที่เราเคยร่วมทางกันมาเมื่อวันนี้น้องเขาเดินจากไป ทิ้งอ้ายไว้กับคำบอกลาเขาจบกันแล้วว่างน้อน้องลาว่าที่ผ่านมา เฮานั้นบ่เคยหักกัน เจ็บปวดอีหลี คนดีเจ้ามาทิมกัน หาความฝันที่มี จากนี้คงพังทลายให้น้องไปดีสาไอ้บอกว่าถ้าเจ้ามีความสุข อคนเด้มที่ครั้งหนึ่งเฮาก็เคยร่วมทาง แม้ว่าอายสิเจ็บสำใดและต่อจากนี้ให้เจ้าหากกับเขาจนฮอดมือตาย ความทรงจำที่ดีอายสิเก็บไว้ให้อยู่ในใจว่าครั้งหนึ่งเฮาเคยหักกัน คนดีเจ้ามาทิมกัน ภาพความฝันที่มี จากนี้คงพังทลายให้น้องไปดีซะไอ้บอกว่าถ้าจะมีความสุข ขอบคุณเด้อที่ครั้งหนึ่งเฮาก็เคยร่วมทาง แม้ว่าอายสิเจ็บสำใดและต่อจากนี้ ให้เจ้าหากับเขา จนหอดมือตาย ความทรงจำที่ดีอายสิเก็บไว้ อยู่ในใจ ว่าครั้งหนึ่งเอาเคยหักกัน ความทรงจำครั้งหนึ่งอายสิเก็บไว้ ให้อยู่ในใจ ว่าฮักเจ้าแล้วต้องเสีย ใช่